พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านวทน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวทน คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวทช จึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่นำวทน ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับ วทชมอบโล่รางวัลเชื่อชูเกียรติวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองให้แก่บุคคลที่นำความรู้ด้านวทน ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน2สาขาได้แก่ สาขาพัฒนาสังคมคือนายปิยทัศน์ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังเกษตรกรผู้ที่ยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความรู้ด้านวทน ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านและกระจายความรู้สู่สังคมเกษตรเกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจคือ นายพฤษเกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งบริษัทแดรี่โฮมจำกัดผู้ที่นำอวอทอนมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ i t แทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนได้ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมและประยุกต์ใช้งานเป็นวงกว้างก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสท และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม i t แทสวทช